नमस्कार ब्रह्मा जी สวัสดีครับ ผมอาจารย์กฤษนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดตำแยนะครับ อยู่ในเมืองอุบลราชธานีนะครับ เราจะพาทุกท่านนะครับมาไหว้สักการะแด่องค์พระพรหมนะครับ แล้วก็สารตายายอีกทั้งยังมีสารพระเจ้าตักศิลมหาราชนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับ ผมจะพาไปดูสารพระพรหมนะครับ ที่เราจะไปสักการะกันนะครับ หลังจากที่เราจอดรถแล้วนะครับ เราเดินเข้ามานะครับ ก็จะเจอศาลแรกเลยนะครับ คือศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ เราก็จะมาสักการะท่านข้างในนะครับ कब आएगी मेरी बारी तू देव मैं तेरा पुजारी कब आएगी मेरी बारी लेने आया दर तुम्हारे หลังจากที่เราเดินผ่านศาลพระเจ้าตากมาแล้วนะครับ เราก็เดิน ตรงมาเลยนะครับ ก็จะเห็นต้นไผ่นะครับ ใหญ่โตมากเลยนะครับสองด้านเลยนะครับ ก็จะเป็นทางเข้าไปเล็กๆนะครับ เราก็จะเดินตรงไปที่ศาลพระพรหมกันนะครับแล้วก็ศาลตายายนะครับน a m สการบรมหาจี नमस्कार ब्रह्मा जी नमस्कार ब्रह्मा जी नमस्कार ब्रह्मा जी नमस्कार ब्रह्मा जी तेरा मंत्र तेरा जप तप तेरा मंत्र สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดตำแยนะครับ ผมเราก็จะมาอยู่กันที่สารพระพรหมรงนี้นะครับเป็นสารพระพรหมแห่งที่สองเลยนะครับ ของเมืองไทยนะครับ เดี๋ยวลองลองมาดูที่สารพระพรหมนั่นแรกครับการบูชาพระพรหมนะครับ ก็จะมีท่านก็จะมีพระพักสีพระพักนะครับผมคือพระที่หนึ่งนะครับก็จะขอเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนนะครับ แล้วก็สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตนะครับ ใครที่อยากจะขอเรื่องนี้นะครับ ก็สามารถมาขอท่านได้เลยนะครับ ที่พระพักที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่พระพักที่สองกันต่อครับ เราเดินวนจากทางขวามือนะครับจากพระพักแรกนะครับ ผมแล้วก็มาสู่ที่พระพักที่สองของท่านนะครับ ตรงนี้นะครับพระพักนี้นะครับก็จะให้ขอเกี่ยวกับเรื่องการทำอสังหาริมทรัพย์นะครับ หรือว่าเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ ผม หรือว่าคอนโดรถยนต์ที่ดินต่างๆนะครับ ถ้าใครอยากบูชาขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเงินทองคอนโดที่ดินนะครับ อยากได้บ้าน อยากซื้อรถอะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถมาขอได้ที่พระพักนี้ได้เลยนะครับ लेने आया दर तुम्हारे เรามาสู่พระพักที่ 3 ของท่านนะครับ พระพักเรื่องนี้นะครับ เราก็จะมาขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับ ผม แล้วก็เรื่องคู่ชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับแม่สัญญาความมั่นคงในชีวิตนะครับใครอยากขอด้านเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับ เรื่องเนื้อคู่นะครับ ก็สามารถมาขอได้ที่พระพักที่ 3 นี้นะครับ ก็สามารถจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับ ครับส่วนอันนี้ก็เป็นพระพักสุดท้ายของท่านนะครับเป็นพระพักที่ 4 นะครับถ้าเกิดใครอยากมาขอเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภนะครับ ถ้าเกิดใครชอบเสี่ยงโชคนะครับ ก็สามารถมาขอ ท่านได้ที่หน้าพระพักที่ 4 นะครับก็สามารถท่องคาถาบูชาท่านได้เลยนะครับ โดยใช้ทูบ19 ดอกนะครับ ผมแล้วก็เทียน9เล่มนะครับแล้วก็มีดอกบัว9ดอก แล้วก็น้ำหนึ่งขวดนะครับก็สามารถที่จะขอท่านได้เลยนะครับ तू है देने वाला दाता जग ये सारा मांगने आता เดินไปฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีศาลตากับยายนะครับแล้วก็ศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ तू है देने वाला दाता जग ये सारा मांगने आता ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทอดยาวไปด้วยพวงมาลัยนะครับ คาดว่าจะเป็นการแก้บนนะครับ เพราะว่าเป็นพวงมาลัยที่ เยอะมากๆนะครับ ก็คนที่ขอแล้วก็ได้ดังใจปรารถนานะครับ ก็เอาพวงมาลัยมาแก้บนตากระยายกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ศาลตากระยายกันกันครับนมัสการบรมฮาจีนมัสการบร आकाश ये सृष्टि सारी जीव जंत और ये नर नारी तेरा अंश ये सृष्टि सारी जीव जंत और ये नर नारी युगों युगों से कृपा करता सब कहते हैं कृपा भारी अर्ज सुनो पिताजी अर्ज सुनो पिताजी अर्ज सुनो पिताजी अर्ज सुनो पिताजी तेरा मंत्र तेरा जप तप तेरा मंत्र तेरा जप तप तेरी ही पूजा की तेरी ही पूजा की